ไม่ต้องรอดีใจว่าคุณได้เยอะได้นู่นได้นี่นะผมไม่จ่ายแน่นอนถึงจ่ายก็จ่ายจริเยิบย่อยๆนะเอาบอลเติมเลยครับผมโอเคครับผมก็ขอกร ครับสวัสดีคุณจอ้มุ่กคนทุกานกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมหนุ่มนาเกลียนะฮะ แล้ววันนี้เราอยู่ในเกมกิเลนปะวะใช่กิเลนป่ะ Way of the กิเลนนะครับผมอ่าวันนี้เราอยู่ในค่าย PG Slot หรือ Slot PG ็อต PG ล่าสุดนะครับผม โอเค วันนี้เรามาที่ทุน 300 บาทนะครับ ก่อนที่เข้าไปรับ ชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนุ่มนาเกลียกันด้วยที่จะ พื่อจะเป็นกำลังใจให้หนุ่มนักเรือกันนะครับผม และใครที่ยังไม่ กดกระดิ่งติดตามนะครับ กดไว้ให้ด้วยนะเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกัน นะจ๊ะโอเคมันมีเพื่อนๆหลายๆคนนะผมสอบถามผมเข้ามาว่า พี่เนื้อเกลือครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่เล่นเว็บไหนครับพี่พี่เล่นเว็บไหนครับพี่ เวลาผมเล่นเว็บไหนนะผม ผมจะปักไว้ที่ปักหมุดนะลองเข้าไปดูกันได้นะ ผมเวลาแบบ เออเล่นเว็บไหนกบปี้ส่วนเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมจะบอกไว้แล้วนะครับผมตามคลิปนะ ส่วนเว็บที่ผมเล่นก็เป็นเว็บทั้งน่านปักหมุดเลย เอาบังนี่เต็มที่ปักหมุดเลยนะครับผมใครจะเล่นก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะ แต่ไม่แนะนำให้เล่นตามหรอกนะครับผม เอาบังนี่เต็มเออลืมบอกเวลาที่เล่นนะเวลาที่เล่นตอนนี้เป็นเวลา5โมงี่นาทีนะครับผมเอ้ยเปิดเปิดหัวมาได้ด้วยดีนะทำเป็นเล่นไปนะโอเคเราดูที่เป็นิบยาวๆก่อนนะครับผมดูเชิมกดดูเชิมไปก่อนนะ สิบ สิบ สิบโอ้สิบไม่ลง ไอเรือนี่น่าจะแพงสุดป่ะครับหน่วยออกสองบรัตนาไตควันกระมังจะคอยเลยครับโอ้โห สิบขาดช่องแรกนะครับผม เคเคเคเคโอ้ยอปักปักกาดเคปักกาดรง จะครู่นะครับผมโอ้เจแบงนี่เต็มโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเต็มโอ้สามร้อยเฮ้ยไ้ไ้ไ้โอ้ช่องว่างขนาดเอ้ยเรียบร้อยเอาบอลนี่เต็มวิ่งห้าตัว ฮ้ยเอาเรื่องจัดนะครับนั้นๆขอคุณขอคุณด้วยอย่าบวกคุณโอ้โหหมุนเยอะจัดเลยอ่ะไม่มีคูณเลยนะผม โอ้แตกมันแตกมันไม่รู้จะแตกหรือเปล่าแตกก็แตกไม่สุดนะ ดูดิดูดิหมุนเยอะไม่ใช่จะดีนะผมหมุนเยอะพี่จีจำไว้เลยนะ ทุกค่ายทุกเกมนะผม หมุนเยอะคูณเยอะ หมุนเยอะ รอบหมุนนะเยอะรอบคูณเยอะ ถ้ากับไม่จ่ายนะจำไว้เลยนะผม ถึงจ่ายก็จ่ายย่อย่อยถ้าสมมติตัวคูณเยอะอย่างเงี้ยรอบหมุนน้อยอาจจะจ่าย ถ้าสมมติตัวหมุนน้อย ตัวคูณโอ้กูพูดสลับกันอีกแกว่าเฮ้ยกูพูดอะไรของกูเนี่ยเอาง่ายว่าต่อให้อันใดอันหนึ่งเยอะกว่า ก็ไม่จ่ายนะครับผมพีจีจำไว้เลยจำไม่ขึ้นใจเลยพีจีนะผม ไม่ต้องรอดีใจว่าคุณได้เยอะได้นู่นได้นี่นะ ผมไม่จ่ายแน่นอนถึงจ่ายก็จ่ายยิบย่อยๆนะอุ้ยเอาบอลเติมเลยครับผมเฮ้ยเมื่อกี้มัวแต่โฟกัสไอตัวคูณนะผมมันเพิ่มยีเท่าไหร่ ไม่มาดอกเบิ่มๆเลย ซูเปอร์เมกาเวนเฮ้ย เอาเรื่องแกนะครับ นั้นนั้นเฮ้ย เอาเรื่องแกเลยเลิกจนวันนี้เลิกครับผมทุนสามร้อยเลิกเลย เลิกเลย ช่วงนี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะ ทุนน้อย อุ้ยสิบสิบต้องลงแล้วสิบโอ้ทุนน้อยเล่นได้ตลอดเลยนะ ผมแบบบวกแบบบวกหนักเลยนะ แต่ถ้าแบบทุนเยอะๆนะบวก ยิบย่อย ๆ นะผม เห็นไหมเห็นไหมสังเกตดูไหมเห็นไหมหมุนเยอะมันจ่ายเราดอกเดียวแล้วคูเราเริ่มเยอะ มันก็ไม่จ่ายต่อนะครับผม โอเค จบที่หนึ่งสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทเลยนะครับผมสองพันเก้าแล้วทุกคนผมว่าผมไม่ไปต่อนะ โอเค ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ทุยจบคลิปไวป้าเกียดีเองเนี่ยสี่นาทีนะผม หรือจะเลิกดีวะสองพันเก้าแล้วทุกคน บวกกับสิบเท่าตัวนะครับเอาไงดี ไปแล้วผมซื้ออีกไม้หนึ่งนะ ขอซื้ออันนี้ไม้ไม้ที่สุดท้ายนะผมถ้าได้ก็เลิก ถ้าไม่ได้ก็เลิกนะผม อ่าี๋ยว่าวัดดวงขอคุณเออนั่นแหละนั่นแหละเติมเลยกระเพื่อเออนี่แหละกำลังพอดี มาผมคูณสองนะคูณสามคูณสี่ขึ้นมาเนี่ย เริ่มไม่จ่ายอ่ะบริเต็ม โอ้โห เอาเฮ้ย เอาเต็มสิบโอ้โห เอาเอาเอเต็มโอ้โห ลายนะ ต่อยากมากนะผมนั่นไง เอาแล้ว ซื้อไปเจ็ดร้้อยหาสิบนะผมจะเลิกที่เท่าไร่เรามาดูกันดีกว่าว่าฟิสปินมันแตกดิมเลยซื้อต่อนะผมอ่ะ พี่ คูณเก้าแล้วพี่อ่าน คูณเก้าแล้วสิบสิบลงจยงสองขอดอกเบิ่มๆ ดอกเดียวแล้วเลิกเลย เฝ้าหนีนะผมให้เฝ้าหนี โอ้โห ไม่ลงว่ะ โอ้ ผมว่าเกลือแน่นอนจังหวะนี้สองพันเก้าน่าจะบินไปกับตา นั่นไง โอ้ย ไอสีฟ้าลงมาน้อย คิวก็ได้สีฟ้าสีฟ้า คิว โอ้โเรียบร้อยผม หมด หมดความหวังนั่งน้ำตารินเลยมึง โอเคเราเอ้ยแต่โอ้ยสวยได้รอบรอบบอกเพิ่มนะผมอามังนี่เต็มคูณสิบห้าไปดีเอ๊โอ้ไม่ต่อเลยว่ะทุกคน ขอขึ้นทุนเนอะเพื่อน กูขอร้องละโอ้ไม่คืนทุนนะ ขาดทุนไปร้อยห้าสิบบาทนะผมโอเค ไม่ถือว่าเจ็บมากนะครับผม โอเค เลิกเลยละกันนะครับผม โอเค ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะผม และอย่าลืมอย่าช่วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะฮะ โอเค ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ